แก้วข้าวอยู่ข้างหน้าที่ก็ทำ Gracias. จะบอกว่าไม่ต้องการแล้วค่อยอยู่อีสานดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้ว หวังจะเจ้าออกมาพนอนรอบเนื้อนอนเอามุใส่แก้วแม่เขาแก้วรับได้หรอกดีสอกดี่ที่แล้วก็สุดเก่าปากก็เจ้าไปรักปากคนเดียวแต่ว่าปากคนเดียวของปากก็เจ้าเอาซอยซอยซอยซอยซอยซอยกินแก้กระโดดหนุ่มไว้คนเอาหัวใจเต้นตึงตอนเด็กๆเสียงแม่ห้องอาบสาวพุ่งมาสู ผมจับปูจับปีจับป่าจ้าไปดูว่าวกเราไรื่อยๆนะครับผมสามชาตจ้ะฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ชาฮะจำปูแะน้องเจ้าจำปีจำปีที่เจ้าจำป่าต้องนางสมางโสภา ีที่เจ้าจะมา ที่เจ้าจะมาน้องได้ ความชอบครับผมพาไฟแดงเจอ จาจรฮีแต่งตัวละสวยพริ้งงามดีอยู่บ้านนะเธอเป็นแม่สีเรือ ออกจากบ้านเธอเป็นชายชาติแต่งตัวรักตุ้งทำบาเธอเป็นสวยดี รถเป็นรถเป็นสียางต้องเหลือและมอง กงบอกตรงๆแล้วว่าอยากขอร้องหากพี่ผิดวันไหนโปรดอภัยแล้วให้พี่บ้างเถิดน้องอย่าจับนักแน่แน่เลยัวตรองก็ไม่ตสั่งของน้องเหมือนทำให้พี่เสียเลยน่ารักจริงน้องสาวเล่นเจ้าเล่นน้องของเพล เราผิดโบกเลยจนวิบากไปแดง ครับกับวิยรรั์ตลาดทุกทุกท่านเลยนั่นเองนะครับสำหรับแนวเพลงของ